แนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงของการถูกโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล สามารถทำได้ดังนี้นะคะ ปกป้องข้อมูลทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การตั้งรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ที่ไม่ควรซ้ำกันในแต่ละบัญชี ห้ามตอบกลับอีเมล เว็บไซต์ หรือโทรศัพท์ที่ขอข้อมูลบัญชีส่วนตัวอย่างเด็ดขาดนะคะ ระมัดระวังการให้ลายเซ็นหรือการกรอกข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารต่างๆนะคะ ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชีการเงิน ก็อย่างเช่น ตรวจสอบยอดการใช้บัตรเครดิตและยอดคงเหลือ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นค่ะ ปฏิบัติตามหัวข้อการรักษาความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลค่ะ เรียนรู้วิธีการในการแยกแยะ และหลีกเลี่ยงการหลอกลวงจากพิชชิ่งต่างๆค่ะ